สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างห้องเรียนด้วยแนวคิด Gamification ตัวที่ 2 กันนะคะ โปรแกรมที่ดิฉันจะแนะนำทุกท่านในวันนี้มีชื่อว่าโปรแกรม Plicker ซึ่งชื่อของโปรแกรมนี้มีที่มาจากคำว่า Paper บวก Clicker โปรแกรม Plicker เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ เมื่อมีการทำแบบทดสอบแล้ว เราสามารถตรวจคำตอบได้ทันที โดยใช้สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่เปิดใช้งานโปรแกรมพิกเกอร์ สแกนไปยังแผ่นกระดาษทรงสี่เหลี่ยม ที่มีภาพรหัสหรือรูปทรงคล้าย QR code ซึ่งมีชื่อเรียกว่าพิกเกอร์นั่นเอง ตัวอย่างกระดาษพิกเกอร์ ดังที่ดิฉันถืออยู่นี้นะคะ จะเห็นว่าแต่ละด้านของกระดาษพิกเกอร์มีตัวอักษร A B C และ D เพื่อใช้ระบุคำตอบเฉพาะของแต่ละคำถาม ในการตอบคำถามที่ผู้สอนถามผู้เรียนจะยกกระดาษพริกเกอร์โดยให้คำตอบอยู่ทางด้านบน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เรียนอ่านคำถาม แล้วต้องการตอบข้อ A ผู้เรียนจะยกกระดาษพริกเกอร์ชูขึ้นโดยให้ด้าน A อยู่ด้านบน อย่างนี้นะคะ โดยทั่วไปพลิกเกอร์จะถูกนำมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่มีบางคนนำไปประยุกต์ใช้กับการเช็คชื่อของผู้เรียน ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถทำได้ด้วย ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม โดยเข้าไปใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.plicker.com เห็นไหมคะ โปรแกรมตัวนี้มีความน่าสนใจจริง ๆ เรามารู้จักโปรแกรมพลิกเกอร์ให้มากขึ้นนะคะ เมื่อเรารู้แล้วว่าโปรแกรมพลิกเกอร์คืออะไร ต่อไปเรามาเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งาน เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้องกันดีกว่านะคะ อย่าลืมนะคะ หน้าจอหรือเมนูต่างๆ ที่สอนในวิดีโอนี้ ต่อไปอาจไม่ตรงกับระบบที่ใช้งานจริง เหตุเพราะ โปรแกรมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ทุกท่านยังสามารถใช้แนวคิดนี้ในการใช้งาน และปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่มีอยู่จริงในระบบ สำหรับขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมกเ i อร r มีขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ 6 ขั้นตอนดังนี้ อันดับแรก เราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกเ i อร r ลงในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่จะใช้งานก่อน เราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งอุปกรณ์ที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ขั้นตอนที่ 2 เราต้องพิมพ์การ์ดกเ i อร r เพื่อเป็นเครื่องมือในการตอบคำถามของผู้เรียน โดยเราต้องไปที่เว็บไซต์ www.plicker.com เลือกเมนู Get Gas ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของหน้าเว็บ แล้วบันทึกไฟล์ลงเครื่อง จากนั้นจึงเปิดไฟล์ดังกล่าว เพื่อสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ และแจกการ์ดให้กับผู้เรียนทุกคน หรือเราจะสั่งซื้อการ์ดจาก Amazon ก็ได้เช่นกัน ขั้นตอนที่ 3 ให้ท่านสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม โดยไปที่เว็บไซต์ w w w p r i c k e r c o m เมื่อสมัครใช้งานแล้ว ให้สร้างห้องเรียนที่จะสอน พร้อมใส่ข้อมูลนักเรียน และกำหนดการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน ขั้นตอนที่ 4 ท่านสร้างแบบทดสอบในระบบ ขั้นตอนที่ 5 ท่านเริ่มใช้งานเพื่อการประเมินผลการเรียนได้เลย สิ่งสำคัญ ที่ทุกคนต้องทราบคือ ครูผู้สอนจะต้องเปิดโปรแกรมและเข้าสู่ระบบทั้ง 2 รูปแบบ คือโมบายแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ โดยใช้รหัสผู้ใช้เดียวกันเท่านั้น จากนั้นจึงแสดงคำถามที่ต้องการถามที่จอโปรเจคเตอร์ หน้าห้อง เพื่อให้ผู้เรียนอ่านและตอบคำถาม เมื่อผู้เรียนมีคำตอบก็จะยกการ์ดเพื่อตอบคำถาม ให้ครูผู้สอนใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เปิดโปรแกรมไว้ทำการสแกนไปยังการ์ด ของนักเรียนทุกคน ขั้นตอนที่ 6 เป็นขั้นตอนสุดท้าย คือการดูรายงานผลการตอบคำถาม เห็นไหมคะ เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ดิฉันบอกไป เพียงเท่านี้ ทุกท่านก็สามารถใช้งานโปรแกรมพ p กเกอร์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการประเมินการเรียนได้แล้ว ง่ายมาก ๆ ว่าไหมคะ เมื่อเรารู้ขั้นตอนการใช้งานแล้ว ก่อนการใช้งานจริง เรามาลองดูว่าโปรแกรมพ p กเกอร์จะมีข้อดี ข้อจำกัดอย่างไรบ้างนะคะ โปรแกรม p r i กอร์มีข้อดีคือ สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือการ์ดและผู้ตอบคำถามก็ไม่จำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟน มีแค่การ์ดพิกเกอร์ที่ผู้สอนแจกให้ ก็สามารถใช้งานได้แล้ว ดังนั้นจึงมีผู้สอนเท่านั้น ที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชันพลิกเกอร์และมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการแสดงผลคำถาม ซึ่งโปรแกรมพลิกเกอร์จะเหมาะกับการสอนในห้องเรียนที่ผู้ฟังไม่มีสมาร์ทโฟน เช่นห้องเรียนในโรงเรียนทั่วไป หรือผู้อบรมส่วนใหญ่ไม่มีสมาร์ทโฟน ของทุกอย่างเมื่อมีข้อดีก็ย่อมมีข้อจำกัด โปรแกรมพลิกเกอร์ก็มีข้อจำกัดเหมือนกัน คือจะใช้งานได้กับคำถามประเภทปรนัยเท่านั้น ใช้กับคำถามอัตนัยไม่ได้ และโปรแกรมนี้รองรับผู้ตอบคำถาม หรือผู้ฟังได้สูงสุด 63 คนเท่านั้น เพราะการ์ดแต่ละใบจะมีตัวเลขกำกับตั้งแต่ 1 ถึง 63 ดังนั้น ถ้ามีผู้ฟังมากกว่า 63 คน ก็อาจไม่ค่อยเหมาะสมที่จะนำโปรแกรมนี้มาใช้ เห็นไหมคะ ถึงแม้ว่าโปรแกรมจะดีอย่างไร หากไม่เหมาะสมกับบริบทของเรา ก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์ ดังนั้น หากเราต้องการใช้งานโปรแกรม ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริการของโปรแกรมเท่านั้น อย่าลืมเรียนรู้การลงทะเบียนเข้าใช้งานในหัวข้อต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ